ส่วนตัวอย่างของอาหารของแต่ละภูมิภาคต่างๆนะคะ ถ้าพูดถึงภาคเหนือ อาหารที่เรานึกถึงและเป็นวัฒนธรรมร่วมในการกินของเน่าในแต่ละพื้นที่ เราจะคิดถึงถั่วเน่าที่ใช้ในการประกอบอาหารต่างๆ เช่นน้ำเงี้ยว ถ้าเป็นภาคกลางเราจะคิดถึงกะปิ จนมีอาหารอย่างเช่น น้ำพริกกะปิ น้ำพริกลงเรือ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนภาคกลาง ส่วนภาคอีสานเราจะคิดถึงปลาร้าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการกินที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ส่วนภาคใต้เราจะคิดถึงในเรื่องของไตปลาหรือพุงปลาเป็นการนำเครื่องในปลามาทำเป็นเครื่องชูรสซึ่งของทั้งหมดที่กล่าวมาทั้ง 4 ภาคเราจะเรียกมันว่าของเน่า การกินของเน่าหรือของหมักดองเนี่ยซึ่งผ่านการย่อยสลายหรือแปรสภาพมาแล้วเนี่ย เป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของคนโบราณ เพราะว่าในสมัยอดีตเนี่ยเราไม่ได้มีตู้เย็นหรือไม่ได้มีน้ำแข็งในการแช่อาหาร ฉะนั้นการรักษาหรือการถนอมอาหารอย่างการหมักดอง คือการยืดอายุของให้ได้กินได้นานขึ้น และคนไทยเราเองก็ไม่สามารถที่จะแยกตัวเองออกจากสิ่งของที่เรียกว่าของเน่านี้ได้ เพราะว่าเราถูกปลูกฝังให้บริโภคสิ่งนี้มายาวนาน ตั้งแต่สมัยปู่ทวด ตาทวดทำให้ของเน่าเป็นเครื่องที่แสดงถึงในเรื่องของอะไรบ้าง เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของเรา ถ้าคิดถึงภาคอีสาน เราก็คิดถึงปลาร้า คิดถึงภาคเหนือเราก็คิดถึงเรื่องของถั่วเน่า คิดถึงภาคใต้เราคิดถึงไตปลา ของเน่าแต่ละวัฒนธรรมหล่อล้อมเราให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่มีบุคลิกภาพ บ่งบอกเราว่าเราเป็นใครเรามาจากไหน สร้างความชัดเจนให้เกิดในด้านวัฒนธรรมมากขึ้น และตัวอย่างทางด้าน การแพทย์หรือยารักษาโรคภาคเหนือ ภาคเหนือหรือล้านนาจะมีการย่ำขาง การย่ำขางเป็นวิธีการรักษาการปวดเมื่อย โดยคนที่รักษาจะมีการเอาเท้าไปชุบกับน้ำมันไพรสมุนไพร น้ำมันงา แล้วก็เอาเท้าไปขางกับไฟ แล้วก็นำมาเหยียบตามร่างกายของคนที่ปวดเมื่อย พร้อมทั้งบริกรรมคาถาให้หายจากความปวดเมื่อยต่างๆ ส่วนภาคกลางมีวัฒนธรรมในเรื่องของการนวด การนวดแผนไทย มีตำราที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน ส่วนภาคอีสานมีวัฒนธรรมการรักษาอย่างเช่น หมอเหยาหมอเหยาจะทำวิธีการรักษาอย่างไงบ้าง หมอเหยาจะทำวิธีการรักษาประกอบไปด้วย บทรำลำกร และมีเครื่องมือการให้จังหวะโดยแคนเราเชื่อกันว่า การที่คนเราเจ็บป่วย เพราะว่าเราได้ไปละเมิด ผีละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักคุ้มครองเราอยู่เนี่ยเกิดความโกรธความไม่พอใจ เพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีการบวงสรวงบูชาเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นโดนบันดาลให้เราหายจากความเจ็บไข้เจ็บป่วยทั้งหลาย ส่วนภาคใต้ ภาคใต้ก็มีภูมิปัญญาเช่นนี้เหมือนกันอย่างเช่นโตบีแดโตบีแดคืออหมอตำแย คนภาคใต้สมัยก่อน ซึ่งไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์ และความรู้ทางด้านการแพทย์ยังเข้าไม่ถึงก็บีแดมีส่วนสำคัญในการช่วยรัฐในการดูแลคนในท้องถิ่นชาวใต้นิยมฝากท้องกับโต๊ะบีแด เพราะว่าโต๊ะบีแดมีความสามารถในการหาสมุนไพรการนวดท้องเพื่อให้เด็กสามารถคลอดง่าย การนำสมุนไพรเพื่อมาให้แม่กินเพื่อบำรุง ตลอดจนการทำคลอดเพื่อให้เด็กออกมาได้สมบูรณ์ เหล่านี้เป็นภูมิปัญญาทางด้านปัจจัยสีที่เราพบระหว่างคนกับธรรมชาตินะคะตัวอย่างการนำภูมิปัญญาไปใช้ระหว่างคนกับคนอื่น แสดงออกในเรื่องของจารีต นันทนาการ และก็การสื่อสาร อย่างเช่นอะไรบ้าง มโนรา หนังตะลุง ลิเกของภาคใต้ ซึ่งเป็นการละเล่นที่แสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของคนใต้ ลิเก เพลงเรือเพลงอีเซลของคนภาคกลาง การฟ้อนดาบฟ้อนเล็บฟ้อนสาวไหมแสดงถึงวิถีชีวิตของคนภาคเหนือ และหมอลำเสริมบั้งไฟกันตึม ฟ้อนภูไทยแสดงถึงความสนุกสนานความรื่นรมของคนภาคอีสาน ตัวอย่างการนำภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติไปใช้ในการดำเนินชีวิต แสดงออกในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาและความเชื่อ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ศรัทธาและผู้นับถือ ภาคเหนือมีประเพณี เช่น ประเพณีปลอยสั่งรอง คนไตเชื่อว่า ถ้าพุทธศาสนาสูญสิ้นจากชนชาติไตไตก็สูญสิ้นไปจากโลก ปอยสั่งรองคือพิธีการบรรพชาสมณเนรอย่างยิ่งใหญ่ว่าด้วยชาวไทยใหญ่เชื่อว่า วัดเป็นที่อาศัยของผู้มีบุญเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ วัดจะถูกตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรบรรจง และสางก็คือสัมเนรจะถูกตกแต่งด้วย ชุดแบบกษัตริย์ในวันที่มีประเพณีปล่อยสั่งรองเนี่ยหมายถึงว่า พ่อแม่จะได้รับบุญ พอถึงอายุที่ลูกสามารถที่จะบวชได้ พ่อแม่จะจัดเตรียมข้าวของเพื่อประกอบพิธีการปล่อยสั่งรอง หรือการบวชลูกแก้วนี้ พิธีปล่อยสั่งรองยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้รับการโปรโมทในด้านของการท่องเที่ยวในปัจจุบันด้วยค่ะ ภาคกลางประเพณีโยนบัวหรือรับบัว บัวเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นมงคล ว่ากันว่าการรับบัวของชาวสมุทรปราการชาวบางพลี และก็ชาวพระประแดงเนี่ยจะรับด้วยความสุภาพและมีการรับด้วยมือมีการพนมมือ และอธิษฐานเพื่อให้มีบุญหนุนนำด้วยกันภาคอีสาน ประเพณีผีตาโขน แก่นแท้ของประเพณีผีตาโขนคือ การบอกเล่าถึงตำนานของพระเวสสันดรชาดกในชาติที่ 10 ที่พระเวสสันดรเสด็จกลับเข้าเมืองเราพูดผีปีศาจก็จะกลับมาเพื่อส่งเสด็จเราพูดผีปีศาจเหล่านี้ไม่เคยเห็นเมือง ก็เลยมีการเที่ยวชมเมือง คนในเมืองก็จะรู้สึกว่าเกรงกลัวแก่เราพูดผีปีศาจนี้ และเมื่อเราพูดผีปีศาจนี้กลับไป ผู้ผีวิสันเหล่านี้จะนำความทุกข์ความโศกความโชคร้ายออกไปด้วย ฉะนั้นในปัจจุบันจึงมีการจัดประเพณีผีตาโขนเพื่อนำพาความทุกข์ความโศกความโชคร้ายเหล่านั้นออกไปจากเมืองของตนนะคะ ส่วนภาคใต้จะมีประเพณีที่เรียกว่าลงเล ประเพณีลงเลเป็นพิธีที่บูชาเทพพยาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายที่เชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองและปกปักรักษาชีวิตผู้คนในชุมชน เชื่อกันว่า หากผู้ใดไม่ทำพิธีลงเลนี้จะเกิดเหตุเพศภัยแก่คนในชุมชน และก็เกิดเหตุเพศภัยจากคนในครอบครัวด้วย นอกจากจะแสดงถึงความเคารพต่อศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเป็นการปัดเป่าทุกโศกโรคภัย และก็ข้อกรรมทั้งหลายให้ออกไปจากสมาชิกของคนในชุมชนด้วย ผลจากการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราเองเกิดความรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจในการดำเนินชีวิต เกิดพลังที่จะดำเนินชีวิตต่อไป แล้วก็เกิดความสบายใจ ทั้งทำให้คนเนี่ยหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะอาจารย์มีวิดีทัศน์ให้กับนิสิตได้รับชมในเรื่องของหัตถกรรมในวัฒนธรรมข้าวจากพื้นดินสู่ชีวิต จากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิดีทัศน์นี้จะนำมาให้ชมว่า ประเพณีวัฒนธรรมข้าวได้อย่างลากลึกลงไปสู่วิถีชีวิตของคนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถึงแม้การผลิตข้าวจะเป็นไปในรูปแบบของการผลิตเพื่อการขาย แต่ประเพณีพิธีกรรมอย่างเช่น การขอขมาพระแม่โพศพ การทำขวัญข้าวก็ยังมีสืบเนื่องจนถึงปัจจุบันเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในชุมชน และหลังจากนั้นนะคะ อาจารย์มีใบงานในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต ให้นิสิตได้ทำว่าตั้งแต่เราฟังมาเนี่ยเราสามารถที่จะพบภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านั้นมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างไรบ้างนะคะค่ะ